โอ้โหนี่มาถึงกับเข้าฟรีไปเลย มาถึงกับเข้าฟรีไปเลย ครับผม ยังไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงอะไรทางนั้น มา ลองดู ลองดูจาดไปขอแจมๆนะเพื่อนแบบไหลยาวๆ อะไรเงี้ยไหลยาวๆ ไปเลย สวยไปครึ่งกราวผมดอกนี้นะ เออยังได้เว้ย ยังได้อยู่เพิ่งหมดก๊อกนะเพื่อนไปเรื่อยๆ ไปเรื่อยๆ กุ้งช่องแรกว่ายังไงกุ้ง โอ้ยกุ้งไม่เข้าว่ะกุ้งไม่เข้าว่ะเออยังได้ไปครึ่งครับไปอีกดอกหนึ่งแล้ว ไปยังไงต่อไหลไหลต่อซะด้วยแจมแมวผมแจมแมว มาดิครับก็มาดิครับเช็ดพกมามามามาทรงมาดีอยู่นะครับเมื่อนะทรงมาดีอยู่นะผมว่าเด็ดหนึ่งไม่ต้องคิดอะไรเยอะแยะนะเพื่อนเออเน้นไหลไหลไปครับผม วยยังไหลได้อยู่แล้วน้ำเต้าช่องสามว่ายังไงน้ำเต้าโอ้โหเอเข้าเฉยเลยน้ำเต้ากูไปไหนวะเอเข้าเฉยเอออย่าเพิ่งหมดกาะเลยเพื่อนขอยนิดนึงขอยนิดนึงหมดเกาะไปซะก่อนนะได้มา 28 บาทนะผมถือว่าโอเคอยู่นะมาขออนุญาตจัดเบ็ดสองไปเลยแล้วกันเบ็ดหนึ่งมันไม่ได้ดังใจดีกว่ามาเบ็ดสองนะค่อยสะใจหน่อยนะครับนะ ฮึบฮึบโอ้โหโอ้โหเริ่มเห็นทรงเกลือแปลกๆแล้วนะครับนะ เริ่มเห็นทรงเกลือแปลกๆแล้วจังหวะนี้ ดีๆหน่อยเพื่อนอย่าแกงกันเด้อ ขอดีๆหน่อยเว้ย เออปลาโอ้โหปลาช่องแรกไปไหนไม่รู้ เอาหน่อยเอาหน่อยอย่าพึ่งเงียบอย่าพึ่งเหงาดิฮัลโหล ปลามาปลาโอ้โห ปลากูหายแล้วปลากูหายแล้วแม่งแตกแต่ตัวอักษรเนี่ยแม่งคือมันแตกเบานะเมื่อนะไอ้แจ็คแม่งคิงเอทเนี่ยมันแตกเบาจัดเลยมันไม่ได้ดังใจอ่ะมันเต้าปูปลากูต้องแตกหน่อยดกวะเอาหน่อยเพื่อนโอ้โหน้ำเต้าช่องแรกไม่มามันจะขาดช่องหนึ่งทำไมนักหนาวะ อีกช่องหนึ่งก็ไม่ให้กูเนาะเออปลามาไปไงต่อไหลๆไหมไม่ไม่ไหลอีกแล้วครับเพื่อนนะแต่ก็ยังดีที่พอแตกอยู่นะครับนะ อยู่ก็ไม่แตกเลยนะครับผม เออวายบางนี้สวยเลย ตัวแพงซะด้วยไงไก่ไก่ตัวแพงแล้วเพื่อนโอ้โหเต้าช่องสามไม่มาโอ้โหขึงกระไปดอกเนี่ยเราไปไงต่อเฮ้ยกุ้งช่องแรกกูไปไหนวะ มึงขาดช่องนึงหลายรอบแล้วตอนจังหวะนี้ฟีสปินมา2ตัวแล้วนะ จังหวะนี้ฟีสปินมา2ตัว ขออีกหนึ่งตัวมาเข้าฟรีต้องมาละจริงทึบ อีกตัวเดียวก็ไม่ให้ตัวอีกเลยมันขาดตัวเดียวตลอดเลยมันเป็นอะไรไม่ได้มันเหมือนมันกวนตีนผมอะจริงเสืือหมันกวนตีนผมอะจัดมาขอตัวแพงๆหน่อยเพื่อนฟีสปองฟีสปินมาก็ได้มา จังหวะนี้ทุนทุนเริ่มลดถอยลงเรื่อย ๆแล้วนะ ไปจัดเป็นสามแม่งเลยแล้วกัน อย่าไปหยองอย่าไปหยองนี่ยจังหวะนี้ฟิสิปปินมาอีกแล้ว จังหวะนี้ฟิสิปปินมาอีกแล้วขออีกหนึ่งตัวเท่านั้นเพื่อเขาฟรีตัวเดียวมึงก็ไม่ให้กูน้อยเฉดโคกโอ้โหก็ขี้ห่วงเกินตัวเดียวเองเพื่อนเอาละเว้ยเอาละเว้ย เหลือสามสิบบาทเลยเช็ดเคอ่ะมึงเอาให้หมดเลยอ่ะ ถ้ามึงจะหมด มึงก็เอาให้หมดไปเลยไป อุ้ยขึ้นกราฟไปดอกนี้นะขึ้นกราฟแต่โคตรเบาเพราะมันมีตัวแบบแพงๆเลยนะเมื่อกี้ชิบหายเลยเพื่อเหลือสิบบาทสุดท้าย เหลือสิบบาทสุดท้าย มับโอ้โหชิบหายแล้วมบอุ้ยยังได้อยู่ เฮ้ยแล้วเข้าฟรีซะด้วยไง แล้วมันเข้าฟรีซะด้วยอะไรวะเนี่ยโอ้โหดอกสุดท้ายพอดีเลยเพื่อนไม่งั้นหมดตูดแล้วนะ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 จัดไปหลายๆไปเพื่อน อย่าไปหยองเออสวยงาม กุ้งว่ากุ้งกุ้งมาอย่างนี้สวยดีครับแจมแจมไปเออหลาย ๆ ไปอย่างนั้นแหละตัวเล็กตัวน้อยก็เอาหมดนะเก็บตัวคูณไปถือซะว่าเก็บตัวคูณไปนะครับผมจัดไปดีเออสวยงามรามแท้ผมน้ำเต้า ว่ายังไงต่อละว่ายังไงต่อละหูตัวคูณคูณสองไปแล้วนะตอนนี้รอนก้อนใหญ่ก็ต่อมา20 บาทสันด้วยจัดไป จำอยู่เงื่อนจำอยู่ยังไม่แจมแล้วเออยังได้อยู่เว้ยนึกว่าจะหมดทะเลนึกว่าจะหมดทะเลยังได้อยู่เว้ยสวยสวยสวยสวยเดี๋ยวหมดเพื่อนไปต่อไปต่อไปต่ออย่าเพิ่งเงยใจเย็นเออปลามาเว้ยไปไงต่อจังหวะนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรถือว่ายื้อชีวิตถือว่ายื้อชีวิตไว้ได้นะสู้ชีวิตจัดเลยคลิปนี้ผมสู้ชีวิตจัดเลย ร้อยหมดกอกไปที่เรียบร้อยได้มา 44 บาทนะครับผมมาขอยัดจัดเบ็ดหนักๆ แม่งเลยเบ็ดห้าเลยแล้วกันมาไม่ไหวแล้วเพื่อนไม่ไหวแล้วเออมาดิเบ็ดห้ากูว่ายังไงล่ะเบ็ดห้ากูเบ็ดห้าขอหนักๆเพื่อนตีตีโต้กลับให้หน่อย ตีโต้กลับให้หน่อยได้เปล่าเดี๋ยวนะ ขอทุนคืนยังไงมาร้อยหนึ่งกูอะขอทุนคืนยังดีนะเมื่อนะ ถือว่าพลิกเกมกันไปโอ้โหแล้วปลาเมื่อกี้สวยงามนี่ครับ ดอกนี้สวยงามนะครับ แล้วไหลต่อได้นะ โอ้โหมาว่ะจักี้ แม่งมาดอกสุดท้ายพอดีเมกาไป227 บาทนะเมื่อนะโอเคพักรินเท่านี้ก่อนเลยละกันนะครับโอ้โหสรุปคือเกมพลิกเฉยเลยนะตอนแรกจะหมดตัวอยู่แล้วนะครับโอ้โหแจมแมวจัดเลยนะเพื่อนไว้เจอใหม่คลิปหน้าผมถ้าใครชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามใจให้ผมกันเหมือนเดิมด้วยนะ และถ้าใครตามมาเล่นนะเพื่อนสามารถตามผมมาในเมนที่ปางหมดออยได้เลยนะครับมีโปรลับตลอดเช่นเคยนะเพื่อนนะไว้เจอใหม่คลิปหน้าผมบายบายสวัสดีครับ